าลงมานะอย่าได้ขาดตอนเลยนะฮะสี่สิบไปเลยครับ ไปเลยครับผม อย่าได้กังวลใจใดๆ เอ้ามาแล้วนะฮะท่านผู้ชม มาแล้วนะครับฟีสปินโอเคอย่ามาทีลามงดนเอาหนึ่งเอาเินเาเาเาไปไม่ไหวส่วนนี้ของขาดซอยแดงไอ้ไม่ไหวใครเคยไปขายเครื่องซอยแม่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 มาลองเล่นให้ท่านให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะท่านผู้ชมนะเออวันนี้ผมเงินทุนทั้งหมด164บาทนะฮะเออก็ไม่ได้เอามามาก มายนะฮะท่านผู้ชมก็ อยากรื้อฟื้นเฉยๆนะฮะสำหรับเกมนี้ผมขออนุญาตไปที่เบ็ด2บาทก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะไปสิบทีก่อนนะครับล้างหน้าล้างตาก่อนเปิดเทอร์โบไปด้วยนะครับไปครับ ผมเกมนี้เนี่ย ฟีเจอร์เข้าฟีไอ ถ้าฟีเจอร์เข้านะ ฟีสปินเข้านะเด็ดเลยนะท่านผู้ชมนะ เกมเนี้ยไปต่อครับผมขออนุญาตเพิ่มเด็ดเป็นอีกบาทหนึ่งเป็นสามบาทนะฮะสิบทีไปนะครับผม ขอไปนะท่านผู้ชมโอ้โหไปขอเบ็ดห้าบาทบ้างนะฮะท่านผู้ชมนะ มาอ่านเล่นๆแหละวันนี้อยากทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะว่าเกมเนี้ยออกทุนมาน้อยมันจะแตกไม่แตกนะฮะ ไปครับผม หมดก็คือหมดนะฮะ เออ แล้วช็อตนี้ไง โอ้โหสองร้อยสี่สิบสี่มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ มันมาแล้วโอ้โห แล้วคูณสองเข้าไปอีกนะ เป็นสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทนะฮะท่านผู้ชม เออ โดยยังไงคูณสองเข้าไปอีกช็อตนี้ยังไง เงินรางวัลก้อนโตสี่สองศูนย์โหเอาจัดแล้วนะท่านผู้ชม มันมาแล้วนะฮะเออ ไปไปไปเพิ่มเบ็ดดีกว่านะท่านผู้ชมเพิ่มเบ็ดกันกว่าตอนก่อนดีกว่านะอันเบ็ดสิบนะฮะเบ็ดสิบนะไปเลยครับผมสิบทีนะฮะคูณสองเข้าไปสิบสองบาทนะฮะไงแปดสิบเข้าให้นะท่านผู้ชม เพิ่มเบ็ดเลยครับ ไปที่เบ็ดสามสิบบ้างนะ ไล่เบ็ดขึ้นไปเลยครับผมอย่ารีรอนะท่านผู้ชม จังหวะกำลังมานะ อย่าได้ขาดตอนเลยนะฮะสี่สิบไปเลยครับไปเลยครับผมอย่าได้กังวลใจใดๆเอ้ามาแล้วนะฮะท่านผู้ชมมาแล้วนะครับฟีสปินโอเคสิบหมุนนะฮะท่านผู้ชมไปดูกันครับฟีเจอร์จะเป็นไง บวกเข้าไปอีกหนึ่งนะฮะเป็นสิบเท่าเดิมนะฮะท่านผู้ชมยังไงครับผมแล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งเป็นเก้านะฮะยังได้ลุ้นต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชม ยังไง ยังไง ยังไง เออยยังเงินยังวนอยู่ที่ยี่สิบบาทนะเหลืออีกห้าหมุนทีนะท่านผู้ชม คูณสองยังไงช็อตนี้ร้อยหกสิบบาท เออ มาคูณสิบยังไงโอ้ยช็อตนี้หกร้อยห้าสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมโคตรเอาโคตรเอา เอาจัดนะฮะ เฮ้ย มาต่อเนื่องอีกโหแล้วตอนนี้มา เข้ามากี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนะฮะท่านผู้ชมสิบห้าหมุนฟรีนะฮะโอ้โหมาถึงัวสองแล้วนะยังไงครับโหมาแล้วฮะคูณฝั่งละห้านะช็อตนี้ท่านผู้ชม ดุยเออดุยพันสองนะฮะพันสามนะฮะท่านผู้ชมพูดผิด เออเอาจัดนะฮะท่านผู้ชมนะ เหมือนจะไม่ดีนะแต่ฟรีเกมเข้าสองทีติดนี้ก็แล้วก็ ไม่น่าพลาดนะฮะสำหรับเกมนี้โอ้โหตอนนี้ยังไงคูณสองสามร้อยบาท ขอลื่นๆหน่อยนะฮะ อาจจะไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยไหลนะท่านผู้ชมแต่ว่า ขอถ้าเข้าจ็อกเข้าให้นะก็ก็แตกเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเกมเนี่ยเอาเรื่องจัดนะฮะยังไงคูณสองร้อยยี่สิบแปดบาท คูณเข้าไปอีกสองหกสิบบาทนะฮะท่านผู้ชม โอเคเงินวันรวนะฮะสองพันสองบาทนะฮะเอาเรื่องนะ เอาเรื่องนะเอ้ยเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยสามที่ติดนะท่านผู้ชมกะให้ผมเกิดเลยใช่ไหมเนี่ย เออกะให้ผมเกิดเลยใช่ไหม ไปครับผม เดี๋ยวดูซิว่าผมจะเกิดหรือเปล่าช็อตนี้ยังไงสามร้อยยี่สิบบาทนะฮะสามร้อยยี่สิบบาทมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหม มีเปล่าช็อตนี้ยังไง ฝั่งละห้านะฮะท่านผู้ชม 450 บาทเข้าไปแล้วนะฮะ เอาเรื่องนะฮะท่านผู้ชมนะ เอาเรื่องจัดยังไง มาอีกไหมคูณ2 เท่าไหร่ 60 โหไม่ค่อยจอนะเกมนี้เอ้าฉันนี่ไง สองร้อยกับหนึ่งร้อยนะครับเป็นสามร้อยท่านผู้ชม เกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่สนุก อย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมนะก็กลับมาเล่นก็สนุกนะฮะ ถือว่าต่อเนื่องเลยกับเกมนี้ไปต่อครับ ขอเป็นละร้อยสิบทีบ้างนะ ขอเป็นละร้อยสิบทีบ้างนะ พอดีกว่านะฮะท่านผู้ชม ถือว่าวันนี้เราก็ได้กำไรมาได้พอสมควรนะฮะเพราะว่าทุนเรา300บาทนะ สล็อตเนี่ยถ้าเล่นไปอ่ะเราได้เราควรเลิกนะฮะท่านผู้ชมนะอย่าไปจำอย่าไปเจนะฮะอย่าไปอยู่วนซ้ำเปลี่ยนโปรเป็นเกมไม่ต้องนะฮะแต่แค่นี้ก็ควรพอแล้วเลิกดีกว่านะท่านผู้ชม ดีกว่าจะไม่ได้